จะพบกับรายวิชาในเรศวนศึกษา ในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับจากที่เราเรียนรู้กันมาในส่วนต่างๆ สิ่งที่น่าสนใจคือว่าวันนี้เราจะคุยกันว่าอุดมการณ์และปริธานของสิพระเยสวนมหาราชจะนำไปสู่ทิศทางและให้เยาวชนต่างๆ จะเดินทางไปอย่างไร แขกผู้มีเกียรติที่เราเชิญมาก็คือพลเอกดรสิริธิวพันธ์กรรมการมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อจะให้ท่านเล่าถึงเรื่องราว และอุดมการณ์ของสิ้พระเยสวนที่จะให้เกิด รูปแบบทิศทางกับเยาวชนในอนาคต ตลอดจนบทบาทของมหาเรสวนภายใต้ชื่อและพระนามขององค์ จะเป็นทางนำอุดมการณ์ของพระองค์ ไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน ไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย และประเทศชาติอย่างไร ขอกราบสวัสดีท่านครับผสมวัสดีครับ คือพณิธานและอุดมการณ์ของสมเด็จพระเรศวรที่เป็นตัวอย่างของเยาวชนก็คือความรักชาติรักแผ่นดิน รักเอกราช จะเห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงมีความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ และเกลียดชังพม่าเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะจนกระทั่งเมื่อท่านได้ถูกส่งไปเป็นตัวประกัน เมื่ออายุเก้าขวบ พระราชบิดา และพระราชมารดานั้นท่านทรงกล่าวว่าท่านเป็นหลานสมเด็จย่า มีความกล้าหาญ มีความมุ่งมั่นในการที่จะกู้ชาติกู้แผ่นดิน ให้กลับมาเป็นประเทศไทยให้จงได้ เพียงเก้าขวบนะท่านมีปณิธานที่สูงส่ง และแสดงให้เห็นถึงความรักชาติอย่างยิ่งนะครับ เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่จะสอนให้เยาวชนของเราได้รู้จักว่า ในการที่เราจะรักษาชาติบ้านเมืองให้อยู่คงอยู่มีเอกราช มีอธิปไตยแล้วก็มีความเป็นชาติอยู่ได้นั้น ต้องมีอุดมคติและมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง แล้วก็จะเห็นว่าเมื่อพระองค์ได้เสด็จไปอยู่ในกรุงของสวัสดี แม้พระเจ้าบุเรงนองจะ ทรงเอาอกใจ แล้วก็มีความรักใคร่เสมือนอพระโอรสในพระอุทธรของพระองค์ท่านก็ตาม แต่พระองค์ก็ไม่เคยลืมประเทศไทยนะครับ ท่านมีพยายามฝึกอาวุธยุทโธปกรณ์ ยุทธวิธียุทธศาสตร์ในการสู้รบอะไรต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นจนกระทั่งปรากฏว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นตัวประกันจากประเทศสลาต่างๆ รวมทั้งพระมหาอุปราชาของพม่าด้วยนะพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือมีความรู้เท่าพระองค์ได้ นี่เป็นความมุ่งมั่นในการที่จะ เราเรียนศึกษายุทธวิธีวิชาการทุกสิ่งทุกอย่าง ตลอดจนศึกษาด้านการดำเนินการทางด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจ จากประเทศพม่าจนกระทั่งมีผลประโยชน์ เมื่อพระองค์ได้กลับมาประเทศไทยได้มาครองเมืองพิษโลกแล้วก็ได้เป็นพระมหากษัตริย์ในที่สุดนะครับ ก็ถือว่าเนี่ยเป็นต้นแบบที่สำคัญที่เราควรจะต้องนำมาสอน เยาวชนของเรา นะครับ ในนามของมหาวิทยาลัยสวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ใช้คำว่าขอพระนามของพระองค์มาเป็นมงคลของมหาวิทยาลัย ทิศทางการดำเนินงานหรือการศึกษาหรือเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ในมุมมองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ท่านดูแลและผลักดันให้เกิดชื่อมอนาเลสวนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับอยากสอบถามว่าทิศทางของมหาเลสวนต่อการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ และเป็นปณิธานในการดำเนินงาน ควรจะมีทิศทางอย่างไรครับผม คือผมผมอยากจะเรียนว่าพระนามของสมเด็จพระเรวรเนี่ย เป็นที่ประจักษ์ชัดในความมีความกล้าหาญเสียสละนะครับทรงกระทำยุทธหัตถีทรงดาบคาบค่าย แล้วก็ทรงใช้ทวนอาวุธทุกชนิดต่อสู้กับข้าศึกนะครับนี่จะถือว่าเป็นความสามารถส่วนพระองค์ แล้วก็พระองค์ ไม่เพียงแต่จะมีความสามารถในการที่จะต่อสู้กับสงคราม ถึงแม้ว่าพม่าจะยกมาสองแสนสามแสนแต่เรามีกำลังเพียงครึ่งหนึ่ง หรือไม่ถึงครึ่ง พระองค์ก็สามารถที่จะวางแผนในการที่จะใช้กำลังส่วนน้อยเข้าไปลบแบบโกงโจรแล้วก็ทำให้กำลังพม่าละสัมละสาย จนกระทั่งลบชนะ ในทุกสมรภูมินะครับ ซึ่งสมรภูมิที่ถือว่าชื่อเสียงสุดคือสมรภูมิในการทำยุทธหัตถี ซึ่งเป็นการกระทำยุทธหัตถีที่ทำให้สงครามพม่ากับไทยนี่ยุติโดยความเกรงกลัวพระราชอำนาจของพระองค์จากประเทศต่างๆก็มาขอขอขึ้นต่อประเทศไทยประเทศสยามจาขนาดนั้นนะครับ ก็แปลว่ากระบวนการหรือการวางแผน ใช้คนน้อยชนะคนมากก็เป็นอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องผลักดันให้ถึงจิ๋วแต่แจ๋วความใชมุ่งคมั่นนะความมุ่งมั่น ความกระหายพระเดชพระเดชสวนท่านทรงมีปณิธานในความมุ่งมั่นในการที่จะกอบกู้ กอบกู้เอกราชมาสู่ประเทศไทยท่านก็มีความมุ่งมั่นครับผมมุ่งมั่น ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลบให้ชนะที่เมืองคังนะฮะให้เป็นที่ประจักษ์ชัด แล้วก็รบชนะในหลายพื้นที่ แม้แต่นันทบุรีมาก็ไม่สามารถสู้พระองค์ได้จนกระทั่งต้องส่งพระมหาอุปราชามาสิ้นประชนบนคอช้างในประเทศเรา นี่คือความมุ่งมั่นนะครับ อีกเรื่องหนึ่งท่านไม่ใช่ ไม่ใช่มีความมุ่งมั่น เฉพาะด้านการรบด้านการเมือง ท่านก็มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะเปลี่ยนความน้ำหนักของการที่จะต่อสู้ของมา โดยที่ให้ น้ำหนักเนี่ยไปอยู่ที่ยุทธยา แล้วก็ใช้กำลังจากยุทธยาเนี่ยมาสู้รบทางเหนือเนี่ยเป็นระยะระยะระยะ สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการที่จะดูแลบ้านเมืองให้มีความสงบ เพราะว่าบางส่วนก็ยังชื่นชมต่อพม่าอยู่เพราะนั้นในการที่ท่านองค์ท่านได้รบชนะ บ่อยครั้งบ่อยครั้งบ่อยครั้ง พวกคนไทยเราก็มีใจฮึกเหิมต่อสู้แล้วก็ ข้ารายการที่ฝักฝ่ายต่างฝ่ายพม่าอยู่เดิมก็กลับมาสนับสนุนพระองค์ท่านนะครับนี่ก็เป็นก็เป็นเรื่องเรื่องที่เราเห็นว่าพระปิชาสามารถของพระองค์ท่านทางการรบทางการทหารทางเศรษฐกิจนะฮะทางการเมืองและทางเศรษฐกิจเนี่ยท่านก็สามารถที่จะทำการค้ากับจีนโดยที่ท่านได้สร้างชื่อเสียงของท่านโดยช่วยปราบโจรสลัดให้จีน โดยทั้งจีนยอมรับแล้วก็ ยอมรับในการที่จะเข้ามาค้าขาย ถ้ามีเงินมีทองท่านก็มาซื้ออาวุธป้องกันประเทศ อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นท่านในด้านเศรษฐกิจด้านด้านการทหารด้านการเมือง แล้วด้านสังคมจิตวิทยาเนี่ยท่านก็พยายามปลุกคนไทยให้รู้จักรักชาติรักบ้านเมือง แล้วก็ทำตัวอย่างที่ดี ให้แก่ประชาชนชาวไทย เช่นในการรบทุกครั้งคนไทยเราจะต้องชนะอะไรต่างๆเนี่ย นี่นี่ควรถือว่าเป็นแบบอย่างว่าคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยภายใต้พระนามของพระองค์ท่านเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่น ต้องสู้ ต้องมีความเฉลียวฉลาด ต้องมีความเปลี่ยนแปลง เหมือนการสร้างกระบวนรบของเจ้าอยู่หัวสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปยังไง คนนเรศวรนี่ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงทันโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ นี่เป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องคิดว่าน่าจะนำมาคิดนะครับ นั้นก็แปลว่าอาจสรุปคร่าวๆได้นะคะว่า 1. ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญความดิดเดี่ยวแล้วก็ทันกระแสการเปลี่ยนแปลง การปรับกลยุทธ์ให้เข้ากระแสโลกาภิวัตน์จากสถานการณ์ต่างๆ บทเรียนต่างๆของท่านที่ถาโถมเข้ามาทั้งกระแสการเมืองระหว่างพม่าเขมรจนถึงตอนออกตอนตกท่านปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในหลายครั้งหลายคาบทเรียนที่สำคัญที่จะเป็นแนวทางให้ทั้ง นิสิตนักศึกษาเยาวชนต่างๆ คือต้องมีความกล้าหาญมีความมุ่งมั่น มีความเด็ดเดี่ยว และสุดท้ายต้องสามารถวางแผนเพื่อแก้ปัญหาและปรับสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้ อันนั้นถือว่าเป็นแนวทางหรือบทเรียนสำคัญของนายรายวิชาในเรศวนศึกษาที่จะน้อมนำเอาไปสู่กระบวนการเรียนการสอนต่อไป ขอขอบคุณท่านมากครับผม